วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัว g o w i t ตัวนี้นะครับ ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าตัวกาโกตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ หลังจากที่ใช้เวลาอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ หลายคนอาจจะเบื่อ ในวันนี้เรามี เจ้าตัว g a d g e t มานำเสนอนะครับ นั่นก็คือเจ้าตัว go with ตัวนี้นะครับ ซึ่งจะมาในกล่องแบบนี้นะครับ ในตัวกล่องก็จะมี introduction นะครับ แล้วก็เจ้าตัว g a l g o ตัวนี้นะครับ สายที่ให้มาจะเป็นสาย USB Type C นะครับ แล้วก็จะมีสายต่อกับหูฟังนะครับ แล้วก็จะมีผ้าเช็ดนะครับ สำหรับเจ้าโตโกเวตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับโมบายซีนีมานะครับด้วยความกว้างของจอ 800 นิ้วเลยนะครับและความละเอียด 4K นะครับซึ่งเหมือนเรานั่งห่างจากจอ 20 เมตรนะครับสำหรับเจ้าโตโกเว T2 ตัวนี้นะครับดูภายนอกอาจจะเหมือนแว่นตานะครับแต่ข้างในนะครับจะเป็นหน้าจอ OLED จากซน n y นะครับเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีที่ปรับค่าสายตานะครับแล้วก็จะมีที่ปรับระยะม่านตาด้วยนะครับก็จะทำให้เราสะดวกมากๆเลยนะครับและเจ้าตัวนี้เหมาะกับใคร เจ้าตัวนี้ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าดูซี รีส์ดูหนังได้อย่างเดียวนะครับ มันยังสามารถเป็น FPV ให้กับโดนได้หรือเล่นวิดีโอเกมได้เลยนะครับ แถมเจ้าตัวนี้ยังน้ำหนักเบาอีกด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่ดูคอนเทนต์โดยปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกนะครับ ก็คือเหมาะเลยสำหรับใครที่ ชอบอยู่ในโลกของตัวเองนะครับ แล้วก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัว Go with ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ที่ช่อง description box ข้างล่างนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go